ไหนลายสีอะไรเยอะๆ ให้เล่นตามมันไป ตามน้ำไป เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากันอีกเช่นเคยนะผม วันนี้ผมมางบมา 113 บาทนะเพื่อนๆ ลองดูงบน้อยๆบ้างนะครับ งบ คนคนร้อยมาหน่อยหนึ่ง ลายแบบนี้โอ้โหตัวนี้แดงโคตรเยอะแล้วผมสายน้ำเงิน ไง ไปลองตามน้ำดูครับ อย่างที่ผมเคยบอกไป ถ้าโต๊ะไหนลายสีอะไรเยอะๆ ให้เล่นตามมันไป ตามน้ำไป เป็นไงหน้าก้าวมาแล้ว ตามน้ำไปครับ ฝรั่งสวยงามครับ เยเทเป็นไงผมบอกแล้ว ถ้าเราเข้ามาเนี่ยมันเพิ่งเริ่มอะไปไม่กี่ตา แล้วลายโต๊ะนั้นมันเป็นสีอะไรอะให้เราตามน้ำไปเลยครับ วันนี้ก็จะลองแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ลองมาดูสายสีแดงบ้างนะครับ จะเป็นเหมือนเหมือนน้าเงินหรือเปล่านะ คลิปก่อนหน้านี้เคยทำน้ำเงินไป ทำน้ำเงินไปหลายรอบอยู่นะ ก็บวกตลอดนะ ใช้เทคนิคนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากลองเอาไปทำตามก็ลองเอาไปทำดูได้นะ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันแบบเปิดไปเยอะมากแล้วอะแถวแรกมันหายไปแล้วอะก็ค่อยคิดวิเคราะห์ แยกแยะอีกทีหนึ่งนะครับ หรือว่าคอวยนะ แม่งหน้าก้าวเฉยเย็ดไม่ก้าวชนไปโอ้เราหกแต้มเราหกแต้มสูงแล้วนะ โดนแม่งแหกเฉยย้ำ สีแดงเข้าไป เล่น 10 บาทตลอดก็ยัด10 บาทตลอดนะ อย่าไปอัพมันนะครับ อย่าเพิ่งอัพนะ ลองตามน้ำดูลายไปก่อนครับ วันนี้ลองสีแดงกันบ้างนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าเว็บตรงนะครับไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆอย่าลืมทักหาแอดมินนะครับ ผมรับผิดชอบแค่เม้นแรกเท่านั้นนะ เม้นอื่นผมไม่รับผิดชอบนะครับ มาดูกันต่อ ย้ำแดงย้ำแดงอุ้ยหม่นง่าไปอ่ะเฮ้อ้าวเราก้าวเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกแล้วครับ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นปิงปองนะเนี่ยจริงๆแล้วแม่งก็น่าจะปิงปองนะเนี่ย แต่เราแดงมาแล้วเราก็แดงไป ถ้าม่งน้ำเงินนี่คือแม่งปิงปองแน่ ๆใครมีเทคนิคดีๆ สูตรดีๆ อยากให้ลองใช้ก็เอามาคอมเมนต์ดูได้นะเดี๋ยวเผื่อผมจะเอาไปลองใช้ดูบ้างนะเพื่อนๆก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเทคนิคนะยังไม่มีใครเม้นมาเลยแต่มีคนบอกให้ไปเล่น SA ซึ่งเป็นค่ายที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะฮะ หน้าฝรั่งหน้าฝรั่งขู่แม่งก้าวอีกแล้วอะไรวะปิงปองจริงๆว่ะมันมาแค่ลายมันปิงปองนะขออัพเป็นอัพเป็นสิบบาทนะยังเท่าทุนอยู่เลยอ่ะอ่ะลองอัพดูอัพไปดูรอเลยครับ 100ก็อย่างบอกนะครับ งบน้อยๆงบหลักร้อยก็เล่นได้นะฮะต้องเอาเข้ามาเยอะแยะนะ เออผมก็เอามาทั้งเยอะเอามาทั้งน้อยนะฮะวันไหนอยากเล่นแบบสาดก็หนักหน่อย อยากเล่นเบาๆก็น้อยหน่อย มันฝรั่งคู่ เราสามแต้มอย่ามีแต้มนะฝรั่งไปอุ้ยแม่งสี่ว่ะเราห้าสวยงามครับ อัพไปด้วย 20ครับอัพไปด้วยนะฮะสวยงามครับพี่น้องครับ จับแดงต่อแต่รอบนี้ขอเล่น 10 พอนะครับเอากำไรมาเล่นตอนนี้ก็ถือกำไรแล้วนะครับกำไรเกือบ10บาทเลยทีเดียว จะน้อยจะเยอะนะครับ ก็มันเป็นของที่ต้องใช้เหมือนกันนะครับต้องเรียกว่าเงินนะมาดูกันต่อครับสีแดงครับตัวนี้แดงแม่งค่อนข้างเยอะผมก็ย้ำลายแดงนี่แหละแดงฝั่งเดียวเลย เงินช่างแม่งมา อย่าเปิดหน้าแปดหน้ากามากระบอกมันอะ่ะ เออสาม แต้มเออสามชนหายปะเนี่ยอย่านะ อุ้ยเราก้าวหลังเย็ดเท่อุ้ยหน้าอัพว่ะอู้หน้าอัพจริงๆอย่าไปเสียดายมันครับ อย่าไปเสียดายมัน เท่าไหนเท่านั้นร้อยสี่สิบแล้วครับกำไรกำไรยี่สิบ 30บาทโดยประมาณนะสีแดงเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวถ้ามันออกน้ำเงินหรือพลิกล็อกอะไรยังไง เราค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งในการอัปเดตนะ อย่าไปวู่วามแบบว่าเฮ้ยแม่ง สารนี้แม่งมาแน่อย่าไปมั่นใจครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนจำไว้นะ มันศูนย์แต้มมาเราหกโอ้โห เราหนึ่งแต้มฝรั่งไป มันสาม เราห้าเป็นไงครับ ค่อยๆไป ค่อยๆไป แบบนี้เราจะเล่นแบบ ไม่หัวร้อนนะ ถ้าเรายิ่งอัพเรายิ่งหัวร้อนนะครับ อันนี้ผมบอกแล้วนะ แดงต่อครับ ไปแดงเยอะขนาดนี้ กระโดดไปน้ำเงินมีจุกนะเพื่อนนผมบอกเลย จุกจุกเลยแหละ ส่วนใครนะครับ อยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ ผมทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ ผมรับผิดชอบแค่เม้นแรกเท่านั้นนะ มีปัญหาอะไรมาด่าผมใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย แต่เม้นอื่นผมไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบนะเพื่อนนหน้า5ชน 5 มัน 5แต้มเรา 6 ไป เรา 5 มัน 4 เรากินครับ สวยงามครับพี่น้องก็คือ ถ้ามันติดเบ็ด 20มาตลอดกำไรมหาศาลเลยนะตอนนี้ มา ดูกันต่อ 159 นะครับ ค่อยๆไต่ขึ้นไป ก็แดงเหมือนเดิมครับ เราไม่ต้องขยับโยกย้ายไปไหนมันโดนทีหนึ่งเราได้สี่ทีกำไรเห็นนี่เห็นใช่ปะใช่ปะไปครับสาดเข้าไปแดง สาดเข้าไป กลัวรอบนี้แม่งจะทายเกมว่ะฝรั่งเราหนึ่งมันฝรั่งมะมันหกเราจัวห้าแน่นอน โอ้ย โดนน้ำเงินนะฮะ เห็นไหม เราได้มาทั้งหมด 4 โดนมันหนึ่งก็อยู่สีแดงเหมือนเดิมอ่ะก็แดงเหมือนเดิมอ่ะออกน้ำเงิน 2 เราอัพเลย ถ้ามันออกน้ำ เงินอีกรอบนึงต่อไปเราอัพได้เลย ผมคิดว่ามันน่าจะมาแดง ผมไม่ได้มั่นใจนะ ว่ามันจะมาแดง แต่น่าจะน่าจะ มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆอยู่กับดวงล้วนๆ แต่เราก็ใช้นี่แหละ ตาที่แล้วแล้วที่ผ่านมามาวิเคราะห์เอานะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะมาดูต่อครับโอ้โหหน้าฝรั่งเนี่ยมันติดไปแล้ว เราแปดไปเราหกโดนสี่ครับ อัพเลยนะ เอากำไรมาเล่นแล้วกันสีแดงอัพไปเลยรอบนี้ขออัพสีิบครับ ใช้กำไรมาเล่นนะฮะ กำไรแล้วก็ทุนนิดหน่อยตาตานี้ไม่ออกน้ำเงินน้ำเงินมีเรื่อง ผมบอกเลยว่ามีงานอ่ะ แต่ถ้าเกิดมันออกน้ำเงินจริงๆผมก็คงจะเอาอินอ่ะผมบอกเลยก็น่าจะเอาอินอ่ะนี่แหละ จังหวะหัวร้อนมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละ ซึ่งมันมีอยู่ในบุคลิกของเพื่อนทุกคนแล้วรวมถึงผมด้วยนะแม่งเจ็บแต้มอีกแล้วโอ้โห โอ้โห ฝรั่งเท่แบ่งเป็นครึ่งแล้วกัน 40 รอบหนึ่ง แล้วก็50 เลยแล้วกันสีแดงเล่นจนกว่าแม่งจะออกอ่ะอ่ะไป อย่างละครึ่งนะ ทั้งหมดก็พอ โอ้โห ตอนแรกว่าจะหัวไม่ร้อนนะ สุดท้ายก็หัวร้อนแค่จังหวะอยากได้คืนไม่เป็นอย่างนี้ทุกทุกครั้งเลยอะ แต่เมื่อไอคลิปก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแบบ สีน้ำเงินไงมันได้เต็มแต่สีแดงมันได้ไม่เต็มมะมันโดนข้าวน้ำอ่ะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าเก้าโอ้โหมันหกแต้มหกชนหกเย็ดเค่ไทยเกมยังย้ำแดงนะยังย้ำแดงนะไทยเกมนี้แม่งมาเปลี่ยนหัวเรือปะเนี่ยก็ไม่เป็นหัวเรือว่ะลงีเก้าบาท อมันเข้ามาไม่ทันเราลงนะ ไม่ทันเราลงนั่นเองเฮ้ยจะงอยแดงว่ะ มีโอกาสออกแดงนะ จะงอยแม่งแดงนะเนี่ย ดูดิถ้ามาแดงนี่ก็คือนั่นแหละ แสดงว่าสูตรไม่เพี้ยน โอ้แม่งหน้าเจ็ดอีกแย่ต้องมันหนึ่ง เราสวยงามครับพี่น้องครับจะงอยแดงทำงานครับ พี่น้องพอยังถูอ่ะ ถือกำไรอยู่นะ ขอเล่น ยืนพื้นะห้าสิบเลยแล้วกันหัวร้อนแล้ว หัวร้อนแล้วเด้อ มาดูกันอีก รอบนี้โยนดีมีลุ้นขอแดงอีกสักสองตาได้ไหม จะถอนแล้ว กำไรร้อยเดียวพอ ไม่เอากำไรมาก เอาแค่ร้อยเดียวพอ เงินเหมือนกันนะเพื่อนๆบ้างน้อยก็เงินเหมือนกันนะ่ายมา เอาแปดเอาเก้ามาโชว์นี่ของกูเนี่ยเออมันฝรั่งเอาสองแต้มเอาฝรั่งให้มันไป โอ้ มันบอดมันบอดอย่าบอดตามนะสวยงาม ครับพี่น้องครับ ขอแดงอีกรอบนึง จะปิดคลิป จะถอดเลย ขอแดงอีกรอบนึง อีกรอบเดียวเท่านั้น ขออีกรอบนึงนะ สุดท้าย สุดท้ายท้ายสุดขออีกรอบเดียว ปิดคลิปเลย แต่ก็กำไรอยู่นะไงดีวะ ลงไปแล้วเห็นไหมลงไปแล้วต้องวัดแล้วแหละ มาครับตาสุดท้ายหนูเรื่องหนูเรื่อง มันห้าโอ้โหเราสิบมันห้าเราสี่มันศูนย์ครับ สวยงามครับ พี่น้องครับ เย้ สุดจานครับ วันนี้โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะได้เวลาถอนแล้วครับงบ113บาทนะครับก็บวกไปประมาณเท่าตัวหนึ่งบวกร้อยก็บาทอะทำไมมันเข้าช้าเออบวก 100 ประมาณ130 120 กว่าบาทนะครับ ก็มากน้อยก็เงินเหมือนกันนะ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะฮะทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ฝากเทคนิคแล้วก็ทิคเล็ก ๆ น้อยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ